วัสดีครับ ผมเวชบุกชา ผู้จัดการศูนย์ฒนาการเกเษตรมหาไทย วันนี้ อยากจะขอแนะนำศูนย์ฒนาการเกเกษตรมหาไทยนะครับ งานศูนย์ของเราอยู่ภายใต้การิหารของมูลที่ประมาทไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการ เราจะบริการให้แก่เด็กที่บกคร่องทางด้านปัญญาออทิสติก แล้วก็สมองพิการที่ยุ่งแต่3ขวบถ25 ปีนะครับเด็กเข็เมืองพัทยาเราก็จังหวัดชลบุรี ในส่วนของบริการเนี่ยนะครับ เราก็จะมีการบริการกระตุ้นพัฒนาการบริการแต่การในการสอน แล้วก็มีในของเตรียมความพร้อมอาชีพแล้วก็ฝึกอาชีพนะครับรวมถึงมีการจัดกลุ่มในเรื่องของน้องที่ ตัวพิการนะครับเมื่ออย่างที่เราได้เห็นไปแล้ววันนี้นะครับที่น้องๆได้มารวมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูและก็กายภาพบกบัดนะครับในส่วนของการใช้ไอซีจีหรือคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในหลายระดับนะครับทั้งเช่นในเรื่องของการ เป็นสื่อการสอนหรือ CAI นะครับ เป็นเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือว่า CAI นะครับ ก็มีการเอาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราดูแลเหมาะสมนะครับ เข้ามาใช้ในเรื่องของในเรื่องของการใช้ในการฝึกเด็กในเรื่องของกระตุ้นพัฒนาการด้วย แล้วก็ฝึกในเรื่องภาษาคางด้านภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยนะครับ โตขึ้นมาหน่อยนะครับในเรื่องของการเรียนอาชีพ แล้วก็ฝึกอาชีพเนี่ยนะครับเรามีการฝึกคอมพิวเตอร์พื้นฐานแล้วก็ Photoshop สำหรับน้องๆนะครับโดยที่เราให้น้องๆไปถ่ายภาพมา แล้วก็เอาภาพนำมาลงเครื่องแล้วก็ใช้ Photoshop ในการตัดต่อนะครับ แต่ต้องเรียนว่าเนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ของเรามีจำกัด แล้วก็สภาพไม่ค่อยดีนัก แล้วก็ใช้งานตามสภาพที่เราเป็นอยู่ แต่ก็คิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นครับที่จะใช้ สารสนเทศมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาเด็กพิเศษกลุ่มนี้เพราะว่าในส่วนของตัวนี้มีโปรแกรมที่หลากหลายนะครับออกมาสู่ตลาดสื่อทั้งในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่พัฒนาซอฟต์แวร์มา ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็คงจะมีส่วนอย่างมากที่จะพัฒนาเด็กพิเศษไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวข้อในเรื่องของจิตวิทยาออทิสติกหรือว่าเด็กพิการนะครับซึ่งก็หวังว่าเะยงยิ่งว่างานของเรานะครับก็คงจะได้พัฒนาเด็กกลุ่มนี้ลงถึงเยอนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาน้องมากขึ้น นอกจากนี้นะครับในส่วนของอย่างเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นเราจะเห็นบริเตียจะเป็นเป็นผู้ปกครองชาวต่างชาติของน้องๆ ซึ่งมีทักษะในด้านการต้นพัฒนาการไอ้ข้อมบัตรเขาก็มาช่วยเรานะครับเราเป็นอาสาสมัครให้ทีละครั้ง ไม่เพียงแค่อะไรนะครับ ไม่เพียงแค่การส่งกำลังใจท่านอาจจะมาเป็นนักสมัครอาจจะมาช่วยอย่างอื่นได้นะครับอาจจะมาช่วยสอนดนตรี อาจจะมาช่วยสอนศิลปะได้นะครับเราก็จะมาคุยกันว่าท่านจะมาช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับ ก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับนักสมัครแล้วก็ความช่วยเหลือจากท่านนะครับขอบคุณครับ